มีคนมาถามผ่านทางอินบ็อกซ์คอมเมนต์ในเพจ หรือแม้กระทั่ง YouTube ของเรานะครับ ว่าร้านบานาน่าเนี่ยขายสินค้า Apple ของแท้หรือเปล่าบางคนจะสงสัยอย่างนั้นได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยนั้นให้นะครับ หลายๆ คนคงจะรู้จัก ร้าน Studio 7 ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จำหน่ายสินค้า Apple อย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac ผู้ที่เป็นเจ้าของ Studio 7 คือ บริษัท Com7 จำกัดมหาชน และในทางเดียวกันครับทางบริษัท Com7 นั้นก็เปิดอีกร้านหนึ่งที่ชื่อว่า Banana ขึ้นมานะครับ ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ Studio 7 และ Banana นั้น มีเจ้าของเป็นคนเดียวกันนะครับ ดังนั้นสินค้าของ Apple นะฮะที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านบานาน่านั้นก็เป็นของแท้เช่นเดียวกับร้าน Studio 7 นั่นแหละครับอันนี้ตอบคำถามอย่างแรกเลยว่า สินค้า Apple นั้นแท้หรือเปล่าที่วางอยู่ในร้านบานาน่าตรงนี้คำตอบก็คือถูกต้องนะครับอันดับต่อมาแล้วทำไมสินค้าของทาง Apple ต้องมาวางที่ร้านบานาน่าด้วยบอกให้ทราบอย่างนี้ครับว่า ร้าน Studio 7 นั้นปกติ จะถูกตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ หรือตามหัวเมืองต่างๆ เช่นทางฝั่งของทางโซนอีสานแถวๆบ้านผมแล้วกันเซนทรัลอุดรนะครับ อันดับต่อไปก็จะเป็นเซนทรัลขอนแก่นเป็นต้น ไปทางฝั่งภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่ครับ หรือว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครที่สาขาใหญ่ๆหน่อยก็จะอยู่ที่ห้างเอ็มคอเทียนะครับเราจะเห็นภาพว่าร้านสตูดิโอเซเว่นมักจะตั้งอยู่ในห้างใหญ่ ๆ ดังนั้นครับตามต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีห้างขนาดใหญ่ ทางคอมเซเว่นจะนำร้านบานาน่าไปเปิดอยู่ตรงนั้นครับ จึงทำให้สาขาของบานาน่านั้นมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ความแตกต่างของ Studio 7 กับบานาน่าคือ Studio 7 นั้นจะเน้นขายสินค้าของทาง Apple เป็นหลักครับ แล้วก็ขายอุปกรณ์เสริมสำหรับสินค้า Apple โดยเฉพาะ แต่ทางฝั่ง Banana นั้นคือศูนย์รวมอุปกรณ์ IT และสมาร์ทโฟนมีสินค้ามากมายทั้งฝั่งของ iOS และ Android เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้านะครับและสามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศนะครับ ถ้าสมมุติว่าเรา ต้องการที่จะซื้อสินค้ารุ่นใหม่ๆ อย่างเช่น iPad รุ่นที่ 8 ที่วางขายไปก่อนหน้านี้แล้ว Apple Watch Series 6 Apple Watch SE นะครับ เราก็สามารถที่จะหาซื้อที่ Banana ได้เช่นกันนะครับ เพราะที่ Banana เองก็จะมีสินค้าของทาง Apple ตั้งโชว์ไว้ให้ให้เราได้ลองสัมผัสให้เราได้ลองเล่นกันก่อน ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเคส อุปกรณ์สายชาร์จ อุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ พวกหูฟัง พวกลำโพง ที่เราสามารถใช้งานร่วมกับสินค้า Apple ได้นั้น ที่ Banana ก็จะมีขายเช่นกัน และนอกจากนี้ครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าของทาง Banana นั้น ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ bnn.in.th สินค้าหลายๆ อย่างที่อาจจะเลิกขาย จากทางฝั่งของ Apple Store ยกตัวอย่างเช่น iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max ที่ทาง Apple Store นั้นไม่ได้มีขายแล้ว แต่ทางฝั่งของ Banana นั้นก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับ เราสามารถเข้าไปดูได้เผื่อใครอยากได้รุ่นเก่า แต่มีงบไม่ถึง iPhone 12 และอยากจะได้ iPhone ตัวท็อปของปีที่แล้วนะครับ เราสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ และถ้าใครห่วงว่าซื้อสินค้าที่ Banana นั้นจะได้รับบริการมาตรฐานเดียวกับ Studio 7 หรือเปล่านะครับ ก็ต้องบอกว่าจะได้แบบเดียวกันนะครับ ตัวอย่างเช่น บริการหลังการขายนะ ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะครับ เมื่อเรานำเครื่องไปตรวจเช็ค หรือว่าไปซ่อมที่ร้านไอแคร์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ เขาจะฟรีค่าบริการตรวจเช็คให้ด้วยนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าจะมีการซ่อมเครื่อง หรือว่าจะต้องเปลี่ยนอะไร จะมีค่าส่วนลดอะไรให้ด้วย5%นะครับสำหรับการซ่อม และก็จะมอบคอร์สเรียนใช้ iPhone ให้ด้วยนะครับ มูลค่า 1,000 บาทนะฮะ ส่วนในฝั่งของโปรโมชั่นเองนะครับที่บานาน่าก็จะมีให้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนเรื่องสินค้าที่ลดราคานะครับก็จะมีให้เลือกบริการเช่นกันหวังว่าคำถามนี้นะครับที่มีอยู่ในใจหลายๆ คนว่าบานาน่านั้นขายสินค้า Apple ของแท้จริงๆหรือเปล่า ผมฟันธงให้แล้วนะครับว่าของแท้แน่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องไอ้เมื่อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ